สักหน่อยก็จะสั่นปิดเถอะปิดเถอะน้องเติมเสียตัดท้ายน้องเติมเสียตัดท้ายเท่าไหร่เดินเข้ามา พงเลยผมสั่งอืมติดมอเตอร์ไม่ได้หรอกมันร้อนแถวนี้ ปิดแล้ว ไม่มีใครเปิดนั่น ล็อกเลยครับ 好嘞，不跑， Thank you. มันจะลื้อยากไหมล่ะแล้วแต่นะ แต่ว่าเอาให้มันพ้นๆออกไปก็ได้ เอาขึ้นตรงเลยนะครับคุณพันธ์ good. Ito anong